เราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าภาษีก็เป็นเหตุผลในการที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับของอธุรกิจนะครับขององค์กรต่างๆ คราวนี้เรามาดูเหตุผลต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้อันนี้ผมย้อนให้ดูเกี่ยวกับภาษีนะฮะสไลด์ของภาษีก็คือว่าอองค์กร A กับ B ถ้าไม่มีภาษีเนี่ยมูลค่าเท่ากัน แต่ถ้ามีภาษีเกิดขึ้น A กับ B เห็นไหมฮะว่าเราจะ ต้อง น่าจะต้องบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะทำให้กำไรแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันพอๆกันพอๆกันปุ๊บมันไม่มากจนเกินไป เราก็จะทำให้บริษัทเนี้ยจ่ายภาษีที่น้อยลงโดยเฉลี่ยนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันมากที่สุดก็คือตรงนี้แหละฮะก็คือในปีแรก เนื่องจากปีแรกเนี่ยเรา มีการได้กำไรเนี่ยของบริษัทนี้ตั้ง 150 นั่นทำให้คิดออกมาแล้วทั้ง 2 กรณีเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะ เพราะว่าพอได้กำไรเป็น 150 ปุ๊บ เราจะต้องจ่ายภาษีที่ 50%นะครับ อ่ะคราวนี้ลองย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับ เราได้เห็นไปแล้วของสมิธกับสตอลส์เนี่ยนะครับสมิธกับสตอลส์เนี่ย 1985 เนี่ย ต้นทุนทางภาษีทำให้เกิดเหตุผลที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็ โอ้โหนี่เปเปอร์นี้ก็เป็นเปเปอร์ที่สำคัญมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเรียนทางด้านบริหารความเสี่ยงเนี่ยเปเปอร์นี้ถือว่าถ้าไม่อ่านถือว่าผิดเลยฟรุตชาร์ฟสตีนกับสไตล์ปี 1993 เขาก็บอกว่ามันมีต้นทุน นะครับ cost of external financing ก็คือเป็นต้นทุนจากข้างนอกนะครับแปลว่าอะไรจากเงินทุนข้างนอกนั่นเอง ก็คือเวลาที่เราทำธุรกิจนะครับหรือองค์กรเนี่ยต่างๆเนี่ยหนึ่งเราสามารถมีเงินทุนจากภายในได้ ก็คือสมมุติเราได้ทำธุรกิจไปได้กำไร เราเอากำไรนั้นเก็บไว้ พอกำไรเก็บไว้ เราก็เอาไอ้กำไรนี้นั่นแหละ ไปลงทุนต่อนะครับ ไปลงทุนต่อก็สามารถทำให้กำไรมันงอกเงยขึ้น เพิ่มขึ้นได้อีก แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องใช้เงินทุนจากข้างนอกนะครับ ที่เห็นกันง่าย ๆ เลยก็คือ 2 แบบนะครับ คือไปกู้มาจากข้างนอกนะฮะก็โดยผ่านทางอาจจะไปไปกู้ผ่านทางธนาคาร หรือผ่านทางตลาดทุนก็คือตราสารหนี้นะครับ มีเจ้าหนี้ผ่านทางตราสารหนี้นะครับ พวกนี้พอไปกู้ข้างนอกมาเกิดอะไรขึ้น คุณก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งนั้นเลย 3. ก็คือไปเอาเงินจากผู้ถือหุ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นทุนเช่นเดียวกัน เพราะว่าผู้ถือหุ้นเวลาที่เขาอยากจะซื้อหุ้นเรา เขาก็ต้องอยากจะได้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงนะครับเขาก็พยายามลดราคาของบริษัทเราให้ต่ำที่สุด เราในฐานะคนที่อยากได้เงินเราก็ต้องคิดมูลค่าของบริษัทเราให้สูงนะฮะแล้วก็ไปคุยกัน พวกนี้ก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินจากภายนอกเนี่ย เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเงินที่เรามีอยู่ในบริษัทของเรานะฮะเพราะว่าสมมุติเราได้กำไรมาเนี่ยมันไม่ต้องมีต้นทุนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเงินของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเอาเงินมาจากข้างนอกทีหนึ่ง นี่แหละเป็นปัญหาเลย ถ้าสมมุติว่าเราบริหารความเสี่ยงในบริษัทไม่ดี จนทำให้จะต้องไปเอาเงินมาจากข้างนอกเนี่ย นั่นก็เป็นต้นทุนของบริษัทของเรา นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับ ถ้าเราบริหารความเสี่ยงไม่ดี จนเป็นเหตุให้เราจะต้องไปเอาเงินมาจากข้างนอก นั่นคือต้นทุนของบริษัทเราเลยทำให้มูลค่าของบริษัทเราต่ำลงนะครับ โอเค เพราะฉะนั้นฟรุตชัฟสตีนแอนด์สไตล์ก็เลยบอกว่านี่แหละ การมีต้นทุนของเงินทุนจากภายนอกเนี่ยทำให้เราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี จะได้ไม่ต้องไปเอาเงินมาจากข้างนอก เพราะเงินจากข้างนอกมันแพงนะครับต่อไปเป็นต้นทุนของการล้มละลายนะครับล้มละลายก็มีหลายแบบล้มละลายอาจจะไปเข้าไปสู้กันในศาลนะฮะระหว่าง ผู้ถือหุ้นกับผู้ถือตราสารหนี้เจ้าหนี้มาคุยกันว่าจะเอายังไงกันดีนะครับอันนั้นก็เป็นการล้มละลายแบบหนึ่งหรือเป็นการล้มละลายแบบที่บริษัทเลิกกิจการไปเลยนะครับเอาของในบริษัททุกอย่างไปขายทอดตลาดเลย แล้วก็ปิดกิจการมันก็มีหลายแบบ แต่ประเด็นก็คือมันมีต้นทุนอยู่นะครับเวลาที่ล้มละลายต้นทุนที่เห็นในง่าย ๆ ก็คือ นะครับ อย่างล้มละลายไปแล้วจะต้องไปศาล ก็อาจจะต้องว่าจ้างนักกฎหมายนะครับในการที่จะทำเอกสารนะครับจะต้องขึ้นแท็กซี่ไปศาลอันนี้ก็ต้นทุนเหมือนกันนะฮะจะต้องจ้างคนนู้นคนนี้มาโอ้โห ต้นทุนเสียโอกาสก็มีอีกนะครับการที่จะต้องไปสู้กันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นต้นทุนละนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้นทุนล้มละลายก็อย่างเช่น ถ้าบริษัทคุณล้มละลาย ซึ่งในอนาคตอาจจะออกจากการล้มละลายได้นะแต่ก็มีต้นทุนอีกเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเทียบกัน 2 บริษัทนะครับสบริษัทเลย ผลิตภัณฑ์เหมือนกันหมดเลย แต่บริษัท A เนี่ยไม่ได้ล้มละลาย บริษัท B ล้มละลาย ลูกค้าก็อาจจะไม่อยากซื้อของจากบริษัทที่ล้มละลายซื้อไปแล้วอาจจะไม่มั่นใจในคุณภาพ ว่าในอนาคต จะมีอุปกรณ์หรือมีอะไรมาให้เราหรือเปล่าเนี่ย เพราะเขาล้มละลายไปแล้วนะครับอาจแต่อนาคตอาจจะกลับมา แต่เขาก็ไม่มั่นใจนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นทุน ต้นทุนของการล้มละลายเช่นเดียวกันนะฮะ จะเห็นได้ว่า เพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยไม่อยากจะล้มละลาย พอบริษัทไม่อยากจะล้มละลายก็ต้องบริหารความเสี่ยง บริษัทก็ต้องบริหารความเสี่ยง ะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะจาก Smith and s t a u s s เหมือนกันในเปเปอร์หนึ่งเอาคราวนี้ดูงานที่เป็นเหตุผลของอาจารย์ที่อาจารย์ทำนะครับทำวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็น เนตยานันงศูนอันนี้ก็เป็นวิทยานิพนธ์เลยวิทยานิพนธ์ของอาจารย์นะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีอดัมดัสกุปตาแอนทิสแมนนะครับ2007ตรงนี้ก็เป็นการบอกว่า เหตุผลที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าเราเราเราแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าทุกๆ คนในอุตสาหกรรมเลยเนี่ยทุกๆ บริษัทที่เราแข่งขันด้วยเนี่ยมีหนี้น้อยหมดเลย เราเป็นบริษัทเดียวที่หนี้เยอะมาก ความเสี่ยงเยอะมากนะครับถ้าเศรษฐกิจดีไปต่อได้เรื่อยๆเนี่ยโอ้อุตสาหกรรมนี้ดีไปด้วย มันก็จะดีไปบริษัทเราก็อาจจะมีกำไรที่มากกว่าเขาโอ้เรากู้มาเยอะมากลงทุนดีมากเก่งมากนะครับ แต่ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้อุตสาหกรรมนี้แย่เลยนะครับ คนที่เราแข่งด้วยเขามีหนี้น้อยเขาอาจจะมีต้นทุนทางด้านหนี้เนี่ยน้อยกว่าเรา เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไปต่อได้ แต่เราดันมีหนี้เยอะ เพราะฉะนั้นพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามา เราก็อาจจะไม่สามารถที่จะสู้กับเขาได้นะครับ หรืออาจจะล้มละลายไปเลย อาจจะโดนเพื่อนเพื่อนเราที่แข่งด้วยกันเนี่ยมาควบรวมกิจการ มาซื้อกิจการเราไปด้วยซ้ำนะฮะนี่ก็เป็น predation ก็คือการล่าเหยื่อนะครับ พอเราพอเราเออยู่ในช่วงที่กำลังคับขันเนี่ย คนอื่นก็อาจจะมาซื้อธุรกิจของเราไปได้ นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเราต้องบริหารความเสี่ยง ถ้าเพื่อนๆเเรานะครับที่แข่งด้วยเนี่ยเขามีหนี้น้อย เราก็อาจจะต้องพยายามมีหนี้ไม่เยอะจนเกินไปด้วยนะครับก็ต้องมาดูการบริหารความเสี่ยง จากที่พูดมาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลในการบริหารความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้พูดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบุคคลเหตุผลที่ ของบุคคลทำไมจะต้องบริหารความเสี่ยง และขององค์กรด้วยนะครับว่า องค์กรเขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอเรารู้เหตุผลแล้วคราวนี้เราก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น เราก็คาดว่าหน้าที่จะต้องบริหารความเสี่ยงแล้วนะครับจากเหตุผลต่างๆ ซึ่งมีเหตุผลมากเยอะมากกว่านี้นะครับ เดี๋ยวในช่วงถัดไป เราจะมีกระบวนการและในการที่จะบริหารความเสี่ยงใน การที่จะเข้าใจความเสี่ยงของเรา จากนั้นเราก็จะมาเลือกนะครับว่าเทคนิคที่เราจะบริหารความเสี่ยงมีอย่างไรบ้างนะครับ โอเค เดี๋ยวเจอกันในช่วงถัดไปครับ